วาวไปอีก โอ้โห เคมาสวยงามครับผม แล้วไหลเป็นอะไรต่อเป็นปืนมาครับ เอ เอ เอเอ้ได้เจมาก็โอเคได้อยู่แคทเธอเก็ตก็โอเคนะครับผม มาครับผมห้าพันกว่าไปแล้วสองหมื่นห้าโอ้โห ดอกนี้ โอ้โหคูณสองร้อยห้าสิบหกก็ไปนี่ครับสามหมื่นสองพันแปดร้อยสวยๆครับ โอ้โห ยังสวยบอกเลยดอกเนี้ย ครับสวัสดีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้มาพบกับพี่มีซีเคนั่นเองนะครับผมวันนี้เรามาอยู่สล็อตเว็บตรงไม่ผ่านเอเย่นนั่นเองนะฮะอยู่เกมซาวคาบอยของเรานั่นเองนะครับผมไปดูเกมกันดีกว่านะฮะ มา ดูกันที่ไม้แรกนะครับผมเบ็ดสามสิบเล่ามาสวยงามฮะ ตามไม่เจมาเป็นเป็นวายฮะได้ได้เคเข้าไปต่อวายมาแถวสามโอ้โหไม่ไหลวะมาครับผมหมวกมาฮะเอมาสวยงามครับผมวายสองตัวสวยงามมาหมวกคา์บอยเข้าไปต่อ ไหลเพลินๆไหลเพลินๆเอมาสวยงามฮะเป็นวายแล้วเป็นเจเข้าไปต่อ แล้วไหลเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มีนะฮะ ปืนมาครับผมไปครับผมเอเข้าไปต่อฮะแล้วยังไงเป็นคิวเข้าไปฮะ จังหวะนี้เล่าไปแล้วครับผมคูณไปถึง16ไปแล้วนะครับผมไปเนี่ยไหลไปอย่าไปหยุดนะครับผมบอกเลยอือสวยครับผม2,500ดอกนี้อือไปฮะกดสเกตเตอร์ซื้อเลยดีกว่านะครับ ผมมาครับเจ็ดร้อยนะครับผม ไปครับผมสิบหมุนไปงามๆฮะดูกันที่ไม้แรกนะครับผมว่ามันจะเข้าไหมนะครับผม มา ไม้แรกมาโอ้โหว้าวไปหนึ่งทีโอ้โหเคมาสวยงามฮะเป็นเอครับผมแล้วยังไงต่อจังหวะนี้คูณไปสสสามิบองโอ้โหไปกันต่อครับผม มาอย่าไปหยุดนะฮะอ่ามาฮะโอ้โหว้าวไปอีกแล้วโอ้โหว้าวไปอีก โอ้โหเคมาสวยงามครับผม แล้วไหลเป็นอะไรต่อเป็นปืนมาครับ เอ เอ เอเอ้ยได้เจมาก็โอเคได้อยู่แคเธอเก็ตเพิ่นก็โอเคนะครับผม มาครับผม5,000กว่าไปแล้ว25,000โอ้โห ดอกนี้ โอ้โหคูณ256ก็ไปนี่ครับ 32,800สวยๆครับ โอ้โหยังสวยบอกเลยดอกเนี้ยไปกันต่อครับผมมา โอ้โหสวยจัดจัดเอาเล่ามาสวยงามฮะ โอ้โหแถมเนี่ยแถมอ่ะไปไม้สุดท้ายแล้วนะครับผมหมดไปแล้วนะครับผม ได้มาทั้งหมดเท่าไหร่เอ่ยนะครับผมได้มาทั้งหมด34,680ครับผมโอ้โหถือว่าสวยเลยฮะบอกเลยได้กำไรอย่างนี้ชิ่งดีกว่านะครับผมเอาแล้วครับผมจบไปที่เรียบร้อยแล้วนะฮะวันนี้พี่หมี 4K นะขอกราบลาเพียงเท่านี้นะครับผม ยังก็ใครสนใจเล่นเกมนะฮะหมีทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับผมอยู่ใต้คอมเมนต์นะฮะไว้โอกาสหน้าจะแบ่งครับผมสวัสดีครับ